ตอนแรกจะจัดเบ็ดเก้าซะหน่อย แต่ว่าเกมนี้ไม่ไมมีเบ็ดเก้าลืมไปนะครับนะโอเค วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Sun and Moon กัน นั่นเองนะครับ สล็อตพีจีนะเมื่อนะก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะครับผมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามใจให้ผมกันด้วยนะครับผมจัดไป มาสันนอนมูลจะเป็นจังไดวันนี้แต่ดีแต่ดีหรือเปล่ามารอดูกันนะ ขอแจมแจมเพื่อนมาทุน 499 จะแตกให้เราสักเท่าไหร่ ส่งไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ รู้สึกว่าส่งไม่ค่อยมาเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไร เราอย่าเพิ่งตัดสินตอนเริ่มนะเพื่อนรอดูกันไปก่อนรอดูเชิงกันไปก่อนหรือวายบางนีน่าจะสวยอยู่นะผมนะ ตัวแพงสัดด้วยเอาเรื่อง แต่แม่งแต่คนละฝั่งกับตัวคูณที่มึงให้กูมาดิเช็ดโคกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ไหลจัดไหลจัด ไหลที่แปลว่ามันไม่แตกอะ่ะเอาหน่อยพี่ชายเออนิดหน่อยก็เอาเว้ยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนิดนิดหน่อยยก็เอาไปก่อนนะครับผมนะ สวยงามในดอกนี้น่าจะเต็มกราฟอยู่ผมมาหมับพ้อยคูณแปดนะเช็ดเคสามร้อยกว่าบาทออกมาเลยดอกแรกดอกใหญ่ดอกแรกมาแล้วผมก้อนใหญ่ก้อนโตนะมาครับนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนี้จัดไปไม่กลับไป384 บาทเอาวะถือว่ามาดีอยู่ ถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องแล้วก็เลยไป ขอยักขยับไปเบ็ดสิบเอ่อเบ็ดยี่เลยกันมาเบ็ดยี่เลยกันนะผมทุนเราเริ่มมีละเบ็ดยี่ถ้าแต่ก็บอกได้เลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับ ลองดูลองดูเออวายเข้านี้สวยงามอยู่ว่าผมเจ็ดเคร้อยห้าสิบบาทเอาเรื่องว่ะ ขอเข้าฟงเข้าฟรีเลยนะมาสเก็ตตงสเก็ตเตอร์มาหน่อยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เข้าให้หน่อยก็ได้นะเพื่อนนะอาทิตย์มาจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้โหไปแต่ฝั่งนู้นเฉยอยากได้สเก็ตเตอร์ดิอยากเข้าฟรีดิแต่ไม่มีส่งฟรีมาเลยจังหวะนี้เต็มกราฟอยู่ดอกนี้ได้อยู่สวยงามยังไงต่อ ขอไหลๆหน่อยเพื่อนขอไหลๆหน่อยคูณสี่มาพอให้ไปนะตังวนี้นะ ยังไงกันต่อดี เอาหมดนะตัวเล็กตัวน้อยก็เอาหมดนะครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เออจัดไป วายมางี้สวยงามแต่ฝั่งขวา ยังไงต่อไหลๆไหมขอไหลๆหน่อยเฮ้ยทำไมมันเงียบๆวะเมื่อวะ คอไหลๆแบนโหดหน่อยไม่ได้หรอ นี่มันก็ทรงเงียบเกินเออเนี่ยอย่างนี้ได้อยู่ ยังไงต่อไหลๆ เพื่อนไหลๆมึงเข้าใจคำว่าไหลๆไหมเนี่ย โหลเจ็ดหกเอ้ย ไปขอยักขยับเบ็ดกันต่อเลยแล้วกันนะมันเอาไปเบ็ดสี่สิบแม่งเลยไป วัดวัดใจไปเลยแล้วกันล้างกราฟกันสิบสปิน มาเบสสี่สิบว่ายังไงดีครับผม ถ้าแต่บอกเลยว่ามีร้องแน่นอนนะ ถ้าแต่บอกเลยว่ามีแจ๋วแน่ๆเบสสี่สิบอะแต่ดอกใหญ่อะแต่ผมยังไม่เห็นแววเลยนะเห็นแต่แววว่าจะหมดตูดยังไงก็ไม่รู้นะครับนะ แต่ไม่เราต้องไม่ยอมแพ้มันไปกันต่อ ขออย่าขยับลงนิดนึงนั่น เป็นสี่สิบแม่งเสียวเกิน ก็ถ้าหากว่าใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ เพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปัหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านอีนแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมด้วยนะ ต้องจัดต้องจัด ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้มันต้องแตกเว้ยเอ็มซันแอนมูนอ่ะต้องมาหน่อยละต้องมาหน่อยแล้วต้องมาหน่อยแล้วโหล เอาหน่อยมาเบสซิสเอ๊ะเบสสามหกแล้วกัน ลุยกันต่อค่อยๆขยับบิดกันไปนะ ตามสูตร ตามสูตรือได้อยู่ร้อยกว่าบาทก็เอาหมดอ่ะ โอ้โห แล้วว่ายเข้านี้สวยงามเลยไปงไนต่อไหลๆไหมคอไหลๆนะไม่ได้หรอวะสเก็ตเตอร์เข้าให้กูหน่อยก็ได้มา โอ้หเต็มกราฟดอกนี้เต็มกราฟเช็ดเีมาแล้วเว้ยดอกใหญ่ดอกโตมาแล้วแล้ววายเข้าต่อนี้ไหล ๆไปดีเออมันต้องอย่างนี้นะที่กูต้องการแล้วสเกตเตอร์แล้วสเกตเตอร์มาต่อสองตัวจังหวะนี้ขอหนึ่งยังไง เรียบร้อยเข้าฟรีไปดิครับรออะไรอ่ะโอ้โหก้อนใหญ่ก็โตไม่พอยังได้เข้าฟรีนะจังหวะนี้นะก้อนใหญ่ก็โตไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแล้วก็เข้าฟรีกันต่อจำแจมแหลมไปเลยผมนี่แหละที่ผมต้องการนะจัดไปมาไหนพีขอจำแจมแล้วกันนะครับผม ตัวคูณเน้นๆตัวคูณเน้นๆบอกเลยคูณ18ดอกนี้เช็ดเคห้าร้อยกว่าบาทมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยทรงโหดทรงโกมันมาแล้วเมื่อนแล้วเป็น36อ่ะคิดดูเอาเป็น36อะคิดดูเอามันจะแตกขนาดไหนสวยงามยังไงต่อหลายๆไหมขอหลายๆเพื่อนขอหลายๆหลยยาวๆ เคมาแต่วันนี้โหเต็มกราฟอยู่คูณ34เช็ดเคโอ้โหดอกใหญ่ดอกแพงซะด้วยไง ดอกใหญ่ดอกแพงซะด้วยก้อนใหญ่ก้อนโตเลยครับรออะไรดอกนี้979 บาทนะมื่อนะถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องร้าวอยู่่องะเป็นสุดท้ายเมื่อสองตะเป็นสุดท้ายว่าไงตะเป็นสุดท้ายแล้วขออีกดอกนี้ไหมเออหรือดอกนี้ดอกหน่อยก็เอาหมดนะครับผมไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลไม่เป็นไรไม่เป็นไร300กว่าบาทอยู่อะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่เท่าไหร่วะเนี่ย ในฟรีแต่ทั้งหมด 2,253 บาทโอ้โหถือว่าเอาเรื่องนะผม โหดจัดเลยว่ะโอ้โหทุนไป3,000 จะ 4,000แล้วไปเบ็ดร้อยยี่แม่งเลย วัดวัดไปเลยวัดวัดทำขำไปนะเมื่อนะขำขำไปสัก อ่าสิบสปินเลยยาวๆไปเลยกันเสียสปิน แม่งน้อยเกินยาวๆได้อยู่ มาดูว่า 30 สปินนี้จ้ะ เป็นยังไงจะได้เท่าไหร่หรือว่าจะขาดทุนอุ้ยโห ไม่น่าจะขาดทุนแล้วแหละตรงนี้เช็ดเคสเก็ตเตอร์ทุนเฮ้ยไม่ใช่ทุนนี่สเก็ตเตอร์เบ็ดร้อยยี่กูถามจริง เบ็ดร้อยยี่เข้าฟรีบอกเลยว่ามีรู้เรื่องมีหนาวแน่ๆนะดอกนี้นะ มีหนาวแน่นอนนะครับ ผมมา ลองดูกันเลยลองดูกันเลยแล้ววายเข้านี้ว่าไงล่ะครับ ไหล ๆไปดีสวยงามหู้อยดอกเดียวก็้อยแล้วเบ็ดร้อยยี่ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะเลยเพื่อน และคิวมาฝั่งซ้ายนี้สวยงามครับผมเช็ดเคดอกใหญ่ ดอกโตไปดีรออะไรอ่ะ ดอกใหญ่ ดอกโตไปดีครับผม เช็ดเคเอาเรื่องจัด ไม่เอาเรื่องจัดตอนนี้ก็ทุนไปเจ็ดพันห้าแล้วนะ โอ้โหกูปั่นเนี่ยกูเนี่ยแต่ดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนไปพันห้าโอ้โหเช็ดเคทุนสี่เก้าเก้าตอนนี้แต่ไปเก้าพันกว่าแล้วเงื่อน คูณ499ไหลไป 9,000 กว่าแล้ว โอ้โห แล้ว ดอกนี้ดอกเลย ดอกนี้บอกเลยว่ารู้เรื่องแล้ว ดูมันไหลต่อซะด้วย 7K ดอกโคตรแพง ดอกโคตรใหญ่โคตรแพงต่อเนื่องอย่างนี้ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตไปดิครับรออะไรอ่ะซูเปอร์เมกาไปหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทเมื่อนเ k ็ดโอ้โห รู้เรื่องกระเบื้องหลาว กันเลยครับผมนะ โอ้โหดอกเดียวดอกเดียวคือจอดเลยดอกเมื่อกี้ดอกเดียวคือจอดเลยจอดจริงๆนะเพื่อน